พนักงานต้อนรับถามนักท่องเที่ยวว่า Avez-vous votre bon de réservation ซึ่งแปลว่า คุณมีใบจองหรือเปล่าคำว่า Avez เป็นรูปคำกริยากระจายเป็นการปัจจุบันของคำกริยารูปเดิมคือ avoir แปลว่ามีคำว่า vous เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองเอกพจน์ แปลว่าคุณ คำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของคุณ คำว่า bon ในที่นี้เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า ใบจอง คำว่า de เป็นคำบุพบท แปลว่าจาก ของ คำว่า réservation เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าการจองให้สังเกตว่า คำนามใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย ให้สังเกตว่า คำนามใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย เต อีโอเอ็นจะมีเพศเป็นเพศหญิงหมดทุกคำ ประโยค Oui le voici แปลว่านี่ครับ หรือนี่ค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงคำว่า oui เป็นคำวิเศษแสดงการตอบรับว่าใช่คำว่า le ในที่นี้เป็นกำตรง ใช้แทนคำนามเพศชาย เอกพจน์คำที่ถูกแทนในที่นี้คือคำว่า bon de réservation คำว่า voici แปลว่านี่ เป็นคำที่เป็นทั้งประธานและคำกริยาในตัว